สวัสดีค่ะ พี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยม โคเชลายนี้นะคะที่ถืออยู่นะคะ ลายนี้ ต้นแบบที่พี่สาธิตนะคะ พี่ใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเบอร์สิบหกถักสองเส้นคู่นะคะ แล้วก็เข็มโคเชที่ใช้ในการสาธิตเป็นเข็มโคเช หัวขนาดสองจุดศูนย์มิลค่ะ ถ้าเทียบกับเข็มเงินสองหัวก็ จะเท่ากับเข็มเงินสองหัวเบอร์สองทับศูนย์นะคะ ดอกนี้นะคะจะเริ่มงานตั้งแต่ตรงกลางนะคะ แล้วก็ถักไล่ออกมา ทั้งหมดมีอยู่ห้าแถวได้หนึ่งดอก ดอกตัวนี้เป็นดอกพื้นฐานนะคะ ถ้าเราเอาไปใช้ เราสามารถขยายได้ เดี๋ยวพี่บอกเทคนิคให้นะคะ ขยายเป็นดอกใหญ่ได้ เอาไปต่อเป็นเสื้อสวยนะคะ เพราะว่ามันจะมีแฉกออกมาสี่แฉกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพี่จะถักอีกดอกหนึ่งแล้วก็จะถักแบบต่อดอกให้ดูนะคะ สำหรับชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้นะคะ พี่มีแปลงจากแบบนะคะ แบบที่หนึ่งก็คืออันที่หนึ่งนะคะ ต้นแบบไม่ได้ขึ้น ไม่ได้ขึ้นคล้องวงกลมนะคะ อันที่สองแปลงตรงนี้ ถ้าในรูปแพทเทิร์นเลยจะเป็นจะเป็นการถักดับเบิลโคเช แต่ของพี่ถักพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วก็ลดจำนวนกลีบจากหกเป็นห้า นะคะ อีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือตรงด้านบนตอนจบงาน เดี๋ยวให้ดูผังก่อนที่จะเริ่มงาน ค่อยๆถักตามนะคะ คลิปพี่ทำเป็นคลิปตัดต่อค่ะ นะคะ ถ้าไวไปก็กดหยุดนะคะ ดูไม่ทันก็กดย้อน ชิ้นงานชิ้นนี้สวยค่ะ เอาไปต่อเป็นเป็นชิ้นงานเป็นเสื้อ เป็นสบายเป็นผ้าคลุมไหล่สวยนะคะ เดี๋ยวมาดูผังก่อนเริ่มลงมือนะคะ ผังลายที่ใช้ถักนะคะ ต้นแบบที่ได้มาจะเป็นผังหน้าตาแบบนี้นะคะ ถ้าเราสังเกตต้นแบบเขาจะขึ้นด้วยโซ่นะคะ แต่เดี๋ยวพี่สาธิตพี่ไม่ได้ขึ้นด้วยโซ่นะคะ แล้วก็ถักบนออกมาอีกจุดหนึ่งที่บอกมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ ตัวรวบรวกลีดนะคะ แล้วก็อันบน ส่วนที่เหลือถักตามผังนี้เลยนะคะ มีเปลี่ยนแค่สามจุดเท่านั้นเองนะคะ ยึดผังนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาลงมือถักกันเลยค่ะ ผังนี้นะคะ พี่พี่จัดรูปให้มันเห็น ชัดเจนเพื่อที่เห็นว่าตรงช่วงต่อคือตรงนี้ ช่วงต่อช่วงจบงานช่วงปิดงานจะอยู่ตรงนี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันนะคะ เริ่มถักโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเอาจำนวนห่วงแบบนี้นะ ชั้นเดียวค่ะ แล้วก็ตรงนี้ ขึ้นโซ่นะคะ ขึ้นโซ่ห้า พันหัวเข็มนะคะ แล้วถัก ดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคออันเดียวกันนะคะ ขั้นด้วยโซ่สอง ถักวนมาจนนับจำนวนช่องได้ทั้งหมดแปดช่องนะคะ สองช่องแล้วนะ ช่องที่สาม ขั้นด้วยโซ่สองนะคะ สี่ ช่องที่ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า นับจำนวนช่องนะคะ ช่องที่หก ช่องที่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องที่แปดนะคะ จบงานตรงนี้โดยการถักโซ่สอง แล้วนับขึ้นไปโซ่ที่สาม แทงตรงโซ่สามค่ะ แล้วดึงผ่าน นับจำนวนช่องอีกรอบหนึ่งให้ได้แปดนะคะ หนึ่งสองสาม สี่ ห้า หกเจ็ดแปด ทั้งหมดแปดช่อง ตรงนี้เรารูดได้นะคะเอาไว้เก็บทีหลังได้นะคะตัวเศษหลังจากนั้นเรามาดู แถวที่สอง แถวที่สองนะคะ มันจะเลื่อนห่วงมานิดนึง เลื่อนห่วงมาหนึ่งอัน แล้วขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี่ ในผังมันจะเป็นโซ่สาม ตรงนี้พี่ปรับผังนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ โซ่สี่นับเป็นฐานที่หนึ่ง เราจะถักทั้งหมดห้าฐานนะคะ อันนี้ฐานสอง ฐานสาม ดูห่วงที่เหลือนะคะ ฐานสี่ ฐานห้ามีห้าห่วงนะคะ รวบพร้อมกัน แล้วขั้นด้วย โซ่สี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้ง จำนวนห้าหลัก รวบพร้อมกันนะคะ พอมันขึ้นมาแบบนี้เรารวบสอง รวบสองค้างไว้ค่ะเนี่ยนะคะ ทั้งหมดห้าหลัก เนี่ยค่ะ ห้าหลักนะคะ มันจะมีโซ่เพิ่มมาตรงนี้อันหนึ่งแบบนี้นะ แล้วก็รวบพร้อมกันค่ะ พอรวบพร้อมกันเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่สี่ กลีบสุดท้ายนะคะ กลีบที่แปด รวบปิดงานด้วยโซ่สี่ค่ะ งานจะมาปิดตรงนี้นะคะ ตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้ขึ้นโซ่หนึ่ง แล้วถักซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอค่ะ ต่อด้วยโซ่ห้าโซ่ต่อไปตรงนี้จะเป็นโซ่ห้านะคะ โซ่ห้าถักซิงเกิลโคเชลงไปที่ตรงช่องโซ่ นะคะ โซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ แทงลงไปตรงนี้นะคะ มันจะมีอยู่สองช่องเห็นไหมคะช่องช่องหนึ่งกับช่องสอง ลงช่อง ช่องที่เป็นตัวแหลมพันหัวเข็มสองครั้ง ถักสามหลักรวบพร้อมกันค่ะ นี่นะคะ รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มอีกสองครั้งลงไปที่เดิมค่ะ ตรงนี้ก็ปรับลายนะคะ ถ้าดูตามผังจะเป็นการถัก ดับเบิลโคเชแต่ของพี่เปลี่ยน นี่นะคะ รวบ ต้องการให้ตัวกีบมันยาวขึ้นค่ะ จากนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้า แถวที่สองนะคะ แถวที่สองจะเป็นแถวที่ถักแปดกีบ แถวที่สามเนี่ย จะทำมุมนะคะ ลงตรงนี้นะคะ ลงตรงช่องโซ่ มันจะเว้นหนึ่งกีบ แล้วก็ มา ขึ้นมุมตรงนี้ค่ะ ขึ้นมุมก็พันหัวเข็มสองครั้ง ถักสามหลักรวบพร้อมกัน รวบ ขั้นด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มสองครั้ง ถักสามหลัก รวบพร้อมกันนะคะ แล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้า ถักซิงเกิลค่ะลงไปตรงกลีบลงไปตรงนี้นะคะ ดูตรงตำแหน่งที่ลงนะคะ แล้วก็พอเราถักแล้วเนี่ย ตรงนี้มันจะมีสองช่องโซ่ เนี่ยค่ะมีสองช่องโซ่ ถ้านับนะคะ มันจะมีสี่ หนึ่ง หนึ่งคือตรงนี้นะคะ หนึ่งสอง สาม สี่ ถักซ้ำเหมือนเดิมนะคะ มันจะได้มุมออกมาทั้งหมดสี่มุม ถักวนมาจนถึงกีบสุดท้ายนะคะ เราจะมีงานอยู่สี่มุม นี้นะคะ ทุกอันจะเชื่อมตรงนี้ด้วยโซ่สี่นะคะ โซ่สี่โซ่ สี่ช่องนะคะ หนึ่งสองสามสี่นะคะ ปิดงานตรงนี้ รวบพร้อมกันนะคะ พอรวบพร้อมกันเสร็จแล้ว ปิดงานตรงมุม รงนี้มันจะโซ่ห้าลงไปก่อนนะคะซิงเกิลปิดตรงนี้โดยการถักโซ่สองถักดับเบิลโคเชลงไปตรงที่เราเริ่มต้นเนี่ยค่ะ นี่นะคะ งานออกมาจะเป็นสี่มุมแบบนี้ ต่อไปนะคะ แถวที่สี่งานเริ่มตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่งถักซิงเกิลโคเชแล้วต่อด้วยโซ่ห้า มันจะเป็นการขยายช่อง วิธีขยายเมื่อกี้ที่ให้สังเกตก็คือตรงนี้มันจะมีสองนะคะแถวถัดไปมันจะมีอยู่สามถ้าเราจะเพิ่มช่วงดอก ก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆ เป็นสี่เป็นห้าเป็นหกดอก มันก็จะขยายออกไปนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงกลางช่องนี้นะคะ พันหัวเข็มสอง ครั้ง สามหลัก รวบพร้อมกันค่ะ รวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สอง รวบนะคะ โซ่ห้าซิงเกิลโคเช ซิงเกิลโคเชลงไปตรงโซ่ค่ะ ตรงนี้ก็ถักกีบ โซ่ห้า ดับเบิลโคเชต์ พันหัวเข็มเสาพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ สามหลักรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่สอง เวลาเราถักพันหัวเข็มสองครั้งใช้สะบัดข้อมือค่ะ นี่ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้า แล้วก็ลงตรงนี้ อ่ะ ให้ดูงาน ถ้าเราจะขยายดอกนะคะ แถวต่อไป ตรงช่วงนี้ช่วงกีบดอกก็ถักเหมือนเดิมนะคะ ถ้าขยายเพิ่มขึ้นมา เราก็จะถัก ถักกีบดอกเสร็จแล้วก็จะลงตรงนี้ซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลนะคะ ถัก ซิงเกิลซิงเกิลแล้วขยายเป็นกีบดอก มันสามารถขยายไปได้เรื่อยๆวิธีขยายก็คือขยายต่อจากแถวที่ ต่อจากแถวที่สี่เป็นแถวที่ห้าเป็นแถวที่หกไปเรื่อยๆนะคะ แต่นี่ต้นแบบพี่ทำแค่สองแถว เราจะถักวนมาจนมาถึงตรงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะ จะได้งานออกมาสี่มุมแบบนี้ ปิดงานตรงนี้นะคะ โซ่ห้านะคะ ถักซิงเกิลลงไป ตรงที่โซ่ใกล้กับกีบดอกปิดงานเหมือนกับแถวที่สามค่ะ โซ่สอง แล้วถักดับเบิลโคเชถ้าใครจะขยายก็สามารถทำได้ต่อ นะคะ แต่ของพี่จะจบงานที่แถวที่ห้า ถ้าเราขยายก็จะเป็นแถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดไปเรื่อยๆ หลังจากที่เราพอแล้วเราก็มาปิดงานด้วยด้วยแถวนี้ด้วยแถวลายที่พี่กำลังจะถักให้ดูนะคะ ตรงนี้เริ่มนะคะ โซ่หนึ่งถักซิงเกิลเป็นแถวสุดท้ายนะคะ แถวนี้จะมีการเชื่อมต่อดอกนะคะ แต่เดี๋ยวจะถักดอกสมบูรณ์ให้ดูก่อน ก่อนที่จะเชื่อมนะคะ โซ่ห้า โซ่ห้านะคะ ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลพอซิงเกิลเสร็จตรงนี้นะคะไม่ต้องขึ้นโซ่ ถักเป็นลายพัดค่ะ ตรงนี้พี่ก็แปลงแบบนะคะ ตามผังเขาจะเป็นดับเบิลโคเชเจ็ดครั้ง ของพี่เป็นดับเบิลโคเชสามครั้ง นี่นะคะ พอครั้งที่สี่ พี่ทำปุ่มข้างบนค่ะ เนี่ย ถักโซ่สาม แล้วถักซิงเกิลโคเชข้างบน ดับเบิลโคเชเป็นปุ่มแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อด้วยดับเบิลโคเชสามหลัก ออกมาจะเป็นลายพัดมีปุ่มกลางตรงนี้เพื่อเอาไว้เชื่อม ถักซิงเกิลโคเชลงไปตรงนี้นะคะ โซ่ห้า ซิงเกิลโครเชต์โซ่ห้าซิงเกิลโครเชต์ตรงนี้เป็นลายพัดนะคะ ดับเบิลโคเชต์สามหลักนะคะ หลักที่สี่ ต่อด้วยโซ่สามแล้วถักซิงเกิลโคเชต์ข้างบนดับเบิลนี่ค่ะ ถักต่อไป ด้วยดับเบิลโคเชต์สามหลัก ตอนนี้เราได้สองมุมแล้วนะคะ เราถักวนมานะคะ เดี๋ยวพี่จะปิดดอกเต็มให้ดู จนมาถึงตรงมุมสุดท้าย เวลาเราถักโคเชถ้าต้องการให้ช่องโซ่สวย ไม่ต้องดึงนะคะ ให้เป็นไปตามแรงของหัวเข็มที่เราถัก โซ่มันจะได้ออกมาเท่ากับก้านของตัวเข็มโคเชค่ะ ที่บอกว่าเข็มโคเชขนาด สองมิลสามมิลสี่มิล มันคือตรงข้อต่อตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นมุมสุดท้าย ก่อนจะปิดงาน ดับเบิลโคเช หลักที่สี่ โซ่สาม ถัก ซิงเกิลโคเช ต่อด้วยดับเบิลโคเชสามหลัก ปิดงานนะคะ ตรงนี้มันจะซิงเกิลปิดงานตรงนี้ด้วยโซ่ห้าค่ะ แล้วก็แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ นี่นะคะ ล็อกไหม เราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้ เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อให้ดูนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีการถักเชื่อมต่อดอกสี่เหลี่ยมนะคะ เราจะต่อด้านนี้นะคะ พี่จะถักให้ดูโดยการต่อหนึ่งด้าน เวลาต่อเราจะต่อที่มุมนะคะ เนี่ย ตรงตำแหน่งตรงมุมตรงนี้ จุดที่ต่อนะคะ จุดที่หนึ่ง จุดที่สอง จุดที่สาม จุดที่สี่ จุดที่ห้าเวลาต่อนะคะ ลายที่เราถักอยู่ปัจจุบันให้หันด้านถูกเข้าหาเรา ลายที่เราจะเอาไปต่อ อันนี้ด้านถูกนะคะ เราพลิกด้าน หันด้านผิด เอางานประกบกันค่ะ ประกบกันเพื่อดูตำแหน่งที่จะต่อนี้นะคะ เราจะเริ่มต่อตรงตรงปุ่มตรงนี้ก่อนปุ่ม ตรงนี้มันเป็นปุ่มโซ่สามนะคะ เราก็ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้ว เอาไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับปุ่มที่เราจะต่อดึงผ่าน ให้ดูโซ่ตรงนี้มันจะเป็นโซ่สองแล้วเห็นไหมคะ ถักเป็นโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะปล่อยมือจากชิ้นงานที่เราเอาไปต่อจับชิ้นงานปัจจุบันถักงานปัจจุบันเราต่อค่ะ ตรงนี้มันก็จะเป็นการถักซิงเกิลเหมือนเราถักปกติ ต่อด้วยการถักดับเบิลโคเชสามหลักลงตรงนี้โดยการถักซิงเกิลโซ่ต่อไปที่จะถักเป็นโซ่ห้า เราก็ถักโซ่สองนะคะ อันนี้เป็นชิ้นงานปัจจุบัน มันจะมาเชื่อมต่อกับจุดนี้ นี่นะคะ ดึงผ่านมาค่ะ เป็นโซ่สามสี่ห้ากลับมาจับงานตัวนี้ นี่นะคะ ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ โซ่สอง ดึงผ่าน นี่นะคะ แทงทะลุตัวโซ่ตรงนี้นะ ต่อด้วยโซ่สองวนกลับมา ถักซิงเกิลโซ่สอง เชื่อมตรงนี้ ดึงผ่าน ซิงเกิลโซ่สอง ดึงผ่าน โซ่สอง ซิงเกิลจุดที่เชื่อมต่อ ต่อตรงนี้โดยการถักลายพัดเราค่ะ แล้วเราจะเชื่อมจุดสุดท้าย เราจะเชื่อมที่หลักที่สี่นะคะ โซ่หนึ่ง ตรงที่ปุ่มพอดี นี่นะคะ แทงลงไปตรงปุ่มดึงออกมาเป็นโซ่สองเป็นโซ่สามถักซิงเกิล เราจะปิดงานปัจจุบันเราค่ะ โดยการถักดับเบิลสามหลัก ตรงนี้เป็นซิงเกิลงานจบเหมือนตอนที่เราถักดอกเต็ม โซ่ห้า ดึงผ่าน ล็อก แล้วก็ตัดไหม เราก็จะได้หน้าตาดอกออกมาแบบนี้ จุดที่เชื่อมต่อ หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก เราต่อทั้งหมดหกจุดนะคะ ทีนี้ถ้าเราถักไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีการต่อดอกอีก ดอกมันก็จะถูกวางวางเรียงกันนี่นะคะถ้าเราต่อด้านบนตรงนี้ มันก็มาเชื่อมต่อตรงจุดนี้นะคะ เวลาถักก็ถักเหมือนเดิม ถักปุ่มให้กลับเป็นเหมือนเดิม หน้าตาลายก็ออกมาเป็นแบบนี้ ดอกสี่เหลี่ยมนะคะ ต่อเป็นเฉียงแบบนี้ก็สวยเนี่ยค่ะเป็นเฉียงลงอย่างนี้ก็สวย ต่อตรงอย่างนี้ก็สวยนะคะ ลองเอาไปปรับใช้ดู ไปต่อเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวยนะคะ เป็นผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าโพกหัว เป็นสบายนะคะ เป็นเสื้อก็สวยนะคะ ติดตามต่อนะคะ ลายนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไปต่อเป็นเสื้อ สนใจเรียนก็คุยกันได้นะคะ เดี๋ยวพี่เปิด คอร์สสอนค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ